สวัสดีค่ะ ตอนที่ 20 อนุพันธ์และการนำไปใช้ 3 วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้อนุพันธ์เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ พิจารณาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์นะคะ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น ในการซื้อสินค้าล้างสต็อก จากราคาก็ 150 บาท เหลือเพียง 299 บาท หรือถ้าซื้อเสื้อผ้านะคะ 3 ตัว แถมอีก 2 ตัว ราคาก็จะถูกกว่าซื้อตัวเดียว เราจะตัดสินใจอย่างไร ผู้ใช้ทางด่วนนะคะ ถ้าเกิดว่าค่าทางด่วนนะคะ เก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นนะคะ แพงขึ้นกว่าเดิมนะคะ ผู้ใช้ทางด่วนจะตัดสินใจอย่างไร ส่วนสินค้าจำเป็นนะคะ เช่นข้าวสารนะคะ 5 กิโลกรัม ถ้าราคาแพงขึ้นนะคะ ผู้บริโภคจะตัดสินใจอย่างไร จากตัวอย่างข้างต้นนะคะ แสดงถึงความต้องการสินค้าและบริการที่ขึ้นกับราคา สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุปสงค์ ซึ่งก็คือความต้องการบวกด้วยอำนาจซื้อ กล่าวคือ อุปสงค์ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง จะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องราคาสินค้า รายได้ของผู้บริโภคเป็นต้น ในหัวข้อนี้นะคะ จะศึกษาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ซึ่งหมายถึง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าที่มีผู้เสนอซื้อในขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป 1%โดยกำหนดให้สินค้าอื่น ๆ คงที่ อาจกล่าวได้ว่านะคะปริมาณการตอบสนองของความต้องการซื้อของผู้ซื้อ เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไป เราจึงอยากทราบว่าเมื่อปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลง จะทำให้อุปสงค์เปลี่ยนแปลงในทิศทางใดจำนวนเท่าใด ปัจจัยที่มีต่อการกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา พิจารณาจากชนิดของสินค้าลักษณะของสินค้าดังนี้ ความยืดหยุ่นมากประเภทของสินค้าคือสินค้าฟุ่มเฟือย ความยืดหยุ่นน้อยประเภทของสินค้าคือสินค้าจำเป็น เรามาทำความรู้จักสินค้าฟุ่มเฟือยกับสินค้าจำเป็นก่อนนะคะ สินค้าฟุ่มเฟือยหมายถึงสินค้าหรือบริการที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการครองชีพ และมีราคาแพง ซึ่งอุปสงค์สำหรับสินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในรายได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือปริมาณที่บริโภคจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่อรายได้หรือราคาเปลี่ยนแปลงไป สินค้าประเภทนี้ได้แก่รถแข่งสุราวาย เครื่องประดับเป็นต้น สินค้าจำเป็นนะคะ หมายถึงสินค้าที่มีความจำเป็นในการครองชีพ ปริมาณที่บริโภคจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ขึ้นกับรายได้ สินค้าประเภทนี้ได้แก่อาหารน้ำมัน ยารักษาโรคเสื้อผ้าเป็นต้น สรุปปัจจัยที่กำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทความยืดหยุ่น มากนอกจากสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วยังเป็นสินค้าประเภทสินค้าที่มีของทดแทนได้มาก และสินค้าคงทนถาวร ส่วนสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทความยืดหยุ่นน้อย นอกจากสินค้าจำเป็นแล้ว ยังเป็นสินค้าประเภทสินค้าที่มีของทดแทนได้น้อย และสินค้าที่มีราคาเพียงเล็กน้อย การวัดความยืดหยุ่นมีหลายวิธีนะคะ แต่ในหัวข้อนี้จะพิจารณาวิธีการวัดความยืดหยุ่นแบบจุด ในทางเศรษฐศาสตร์คำนวณจากอัตราส่วนของราคาต่ออุปสงค์ คูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เทียบกับราคา ผลถ้าให้ e แทนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ สามารถสรุปสูตรในการคำนวณได้ดังนี้นะคะ e ก็จะเท่ากับ p ส่วน q คูณด้วย dq by dp เมื่อ p เป็นราคาต่อหน่วย q เป็นอุปสงค์ซึ่งเป็นฟังก์ชันของตัวแปร p จะได้จุด pq เป็นจุดของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ การตีความหมายนะคะจากสูตรของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในหัวข้อนี้ จะขอตีความเพียง 2 แบบ นะคะก็คือสินค้าที่มีความยืดหยุ่นมาก ค่าสมดุลของ e จะมากกว่า 1 สินค้าที่มีความยืดหยุ่นน้อยค่าสมดุลของ e จะน้อยกว่า 1 ตัวอย่างนะคะให้ q เป็นฟังก์ชันของอุปสงค์กำหนดโดย q เท่ากับ p ส่วน p ลบ5สำหรับ p ที่มากกว่า 5 เมื่อ p เป็นราคาต่อหน่วย จงหา 1. สูตรความยืดหยุ่นของอุปสงค์ e 2. ค่า e ที่ p เท่ากับ7วิธีทำข้อ1นะคะจาก q เท่ากับ p ส่วน p ลบ 5 เมื่อ p มากกว่า 5 นะคะ สังเกตว่า q นะคะ อยู่ในรูปแบบของผลหารนะคะ การหาอนุพันธ์ของ q นะคะ เทียบกับ p ก็จะใช้สูตรผลหารนะคะ เพราะนั้น dq by dp ก็จะเท่ากับล่างนะคะ แล้วก็ดิบบนนะคะ ลบบน แล้วก็ดิบล่าง แล้วก็ส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะ เราก็จะได้ dq by dp เท่ากับ p ลบ 5 คูณ 1 ลบ p คูณ 1 ส่วน p ลบ 5 ทั้งหมดกำลัง 2 นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ลบ 5 ส่วน p ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง 2 นะคะ จากนั้นนะคะ เราก็จะนำ dq by dp และ q เท่ากับ p ส่วน p ลบ 5 ไปแทนลงในสูตรนะคะ ของ e เท่ากับ p ส่วน q คูณด้วย dq by dp ทำให้ได้ว่า e เท่ากับ p ส่วน p ส่วน p ลบ5คูณกับลบ5 ส่วนด้วย p ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ ซึ่งเท่ากับ p คูณด้วย p ลบ5ส่วน p คูณด้วยลบ5ส่วนด้วย p ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นลบ5ส่วน p ลบ5นะคะ ซึ่ง e เท่ากับลบ5ส่วน p ลบ5จะเป็นสูตรความยืดหยุ่นของอุปสงค์ จากนั้นนะคะเราก็ทำข้อ 2 นะคะด้วยการแทน p เท่ากับ7ลงในสูตร ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะ เราก็จะได้ e เท่ากับลบ5ส่วน7ลบ5เท่ากับลบ5ส่วน2นะคะ ซึ่งเท่ากับลบ2.5นะคะ เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ e ก็คือค่าสมบูรณ์ของลบ2.5ซึ่งเท่ากับ 2.5 มากกว่า1นะคะ ดังนั้นเราจะจัดประเภทของสินค้าให้เป็นประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่มีของทดแทนได้มาก หรือสินค้าคงทนถาวรเป็นต้น แต่เนื่องจากว่าค่า e ของเรานะคะมีค่า ลบนะคะ ค่าความยืดหยุ่นที่คำนวณได้นะคะ ติดลบ หมายความว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลให้ปริมาณความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม สรุปในตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้อนุพันธ์เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยการตีความจากสูตรของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแบบจุด ในตอนถัดไปนะคะ เราจะศึกษาบทประยุกต์อนุพันธ์